เชกิรูปถ่ายพลารอย ในมุมมองของหลายคนอาจจะมองว่ามันก็แค่รูปถ่ายใบหนึ่งแต่สำหรับเรา มันก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ใช้ถ่ายทอดความทรงจำจากมนุษย์ไปสู่กระดาษแผ่นหนึ่งที่มนุษย์เราให้นิยามกับมันว่า รูปถ่าย วันนี้เรามาทำอะไรกันครับ วันนี้เรามาถ่ายรูปเพื่อไปทำเชกิอะกลัวไหมว่าจะไม่มีคนสนใจอะอืม จริงๆเรากลัวนะ แต่เคยมีคนพูดกับเราว่า อย่าเพิ่งกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เพราะงั้นต่อให้ตอนนี้เรากลัว แต่เราก็แค่อยากจะลองทำมันดูก่อนแหละ คิดว่าเขาได้อะไรจากรูปถ่ายบ้างอะในมุมมองของเราก็คงจะได้ความทรงจำบางช่วงเวลาหนึ่งของเรากลับไปเก็บไว้ละมั้งแล้วคิดยังไงเกี่ยวกับความทรงจำาหรอ ความทรงจำาหรอ ความทรงจำเป็นสิ่งที่มีค่านะ บางครั้งเวลาที่เราชอบอะไรมากๆ ในช่วงเวลาหนึ่งอะเราก็อยากจะเก็บความทรงจำนั้นไว้ตลอดจนกว่าเราจะตาย และถ้าเราตายไปแล้วอะความทรงจำที่เราเก็บไว้คนเดียว มันก็คงจะหายไปพร้อมกับตัวเราที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว เราก็อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วก็หวังว่าคนที่สนใจในรูปของเราอะเขาจะช่วยเก็บรักษาความทรงจำที่สำคัญของเราเอาไว้ให้ด้วย ดีจังเลยนะ แล้วอยากบอกอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไหม ก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะคะ ถ้าทุกคนรักในสิ่งที่เราทำ ก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็สนับสนุนสินค้าของเราได้นะคะ เราจะได้มีเงินซื้อของกินมาเติมพลังแล้วก็ทำงานในสิ่งที่เรารักต่อ ซึ่งเราจะตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะ เติบโตไปด้วยกันนะคะ นั่นนั่นนั่นนั่นมองหนูอ๋อมันหนีไปเลยน้องว่าเราจะให้อาหารหรือเปล่า มันมองว่าเราจะให้อาหารหรือเปล่า มันมองว่าเราเป็นอาหารหรือเปล่า